ฟังด่วนกลุ่มเป่าตังพรุ่งนี้เงินไม่เข้ารีบทำแบบนี้ รับเงินเยียวยาสัปดาห์แรก 1,000 บาท สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 19พฤษภาคม 2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะมาแจ้งข่าวมาเด็ดข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะและในคลิปนี้นะคะทางช่องก็จะมาแจ้งอัปเดตข่าวสารนะคะสำหรับเงินเราชนะ2,000บาทที่จะมีการโอนเงินให้พรุ่งนี้เป็นสัปดาห์แรก 1,000 บาทนะคะ ในกลุ่ม ่มเราชนะที่ใช้ผ่านแอปเป่าตังนั่นเองนะคะ ซึ่งก็มีคำถามนะคะว่าต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างถึงจะได้รับเงิน 1,000 บาทนะคะ ซึ่งก็ถ้าใครเงินไม่เข้านะคะต้องรีบทำแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุก ๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อม ๆ กันเลยค่ะ ในวันพรุ่งนี้วันที่ 20 พฤษภาคม2564นะคะ เงินเยียวยาเราชนะนะคะ ก็จะมีการ การโอนเงินให้เป็นสัปดาห์แรกนะคะ 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป่าตังนั่นเองนะคะ การเพิ่มเงินเยียวยาเราชนะในครั้งนี้นะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามานะคะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการรับเงินค่ะ ซึ่งก็เป็นการโอนเงินอัตโนมัตินะคะผ่านแอปเป่าตังเลยค่ะ แต่ทุกคนนะคะต้องอัปเดตนะคะ สำหรับใครที่ยังใช้แอปเป่าตังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะคะ ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลบแอปออกจากเครื่องนะคะ และอีกหนึ่งคำถามนะคะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะว่า ลืมรหัสผ่านนะคะ แอปเป่าตังต้องทำอย่างไรดีนะคะ ซึ่งปัญหานี้นะคะก็ง่าย ๆ โดยท่านไม่ต้องไปธนาคารกรุงไทยค่ะ ก็คือให้ท่านลบ แอปออกจากโทรศัพท์นะคะ ลบออกแล้วโหลดใหม่นะคะ ก็เข้าใช้งานใหม่ได้แล้วค่ะ ก็สรุปนะคะเงินเยียวยาเราชนะ 2,000 บาทที่จะโอนให้เป็นสัปดาห์แรกในวันพรุ่งนี้นะคะ ซึ่งกลุ่มที่ได้รับก่อนก็คือ กลุ่มผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป่าตังนะคะ ก็อย่าลืมนะคะ อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่กันด้วยนะคะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ลืมรหัสแอปเป่าตังนะคะ แค่ลบนะคะแล้วก็โหลดใหม่ก็เข้าได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสาร ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะ